จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการอินเสิร์ตสื่อต่างๆนะครับเราสามารถอินเสิร์ตภาพอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถอินเสิร์ตสื่ออะไรได้บ้างนะครับ อันดับแรกนะครับคือ image นะครับ คือการแทรกรูปภาพนะครับ วิธีการคือคลิกไป 1 ครั้งนะครับ จะปรากฏโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับ ให้เอาให้เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะแทรกนะครับมาใส่ ในที่นี้นะครับให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปไว้นะครับ เช่นในเช่นใน my picture นะครับ sample picture มีรูปตัวอย่างไหมอ่ะวิธีการ insert รูปภาพนะครับมี 2 แบบด้วยกันนะครับ แบบที่ 1 ก็คือการ double click นะครับ หรือว่าแท็บไป2ครั้งเลยเดียวนะครับคลิกมันก็จะปรากฏภาพขึ้นมาบนกระดาษนะครับ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือการคลิกรูปภาพที่เราต้องการ แล้วก็ลากมาปล่อย ในตัวกระดานนะครับสำหรับวิธีที่1นนะครับคือดับเบิลคลิกนะครับ สมมุติว่าเราต้องการรูปเพนกวินนะครับแตะไปสองครั้งเร็วๆนะครับดับเบิลคลิกก็จะปรากฏรูปขึ้นมาตรงรูปภาพนี้แล้วนะครับ จะสังเกตว่าเป็นกรอบ เป็นกรอบลอยอยู่นะครับ เราไม่สามารถทำอะไรไปตรงนี้ได้นะครับ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับการ insert นะครับคือการลากมาปล่อยนะครับ เช่นเดียวกันสมมติเอาเป็นเป็นกระปุกลากมาปล่อยตรงนี้นะครับ จะสังเกตว่าตัวนี้ไม่ไม่ได้เป็นกรอบละแต่เป็นภาพที่แปะอยู่บนกระดานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบตัวที่เป็นกรอบนี้ออกไปก่อนนะครับโอเค เมื่อเรานำตัวภาพนะครับ การอินเสิร์ตรูปภาพโดยการลากและมาปล่อยนะครับ จะปรากฏรูปภาพบนกระดานนี้แล้วนะครับ ตรงรูปภาพนะครับก็จะมีเครื่องมือฟังก์ชันต่างๆนะครับ อยู่ 4 มุมด้วยกันนะครับ มุมบนซ้ายนะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปลูกศรชี้ขึ้นชี้ลง ชี้ซ้ายชี้ขวานะครับตัวนี้คือการย้ายรูปภาพนะครับ เราคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รากมาวางบริเวณที่เราต้องการจะให้ภาพนั้นอยู่นะครับ คือการย้ายพื้นที่ภาพนะครับ ถัดมานะครับ มุมบนด้านขวานะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปวงกลม แล้วก็มีลูกศรโค้งๆ นะครับ หมุนรอบอยู่นะครับ อันนี้คือการหมุนนะครับ เราจะจับเอียงจับหมุนไปตามองศาที่เราต้องการนะครับ เช่นแบบนี้นะครับ ถัดมานะครับ มุมล่างด้านขวานะครับ ที่เป็นสัญลักษณ์รูปลูกศรชี้ออกนะครับ ชี้ซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับ คือการย่อและขยายขนาดของภาพนะครับ ัดมานะครับมุมซ้ายนะครับ มุมล่างซ้ายก็เป็นเมนูฟังก์ชันต่างๆนะครับ เช่น Cut Copy Delete หรือว่าจัดกลุ่มหรือว่าล็อกตัวภาพนะครับ หรือหมุนฟลิปกลับด้านอะไรต่างๆนะครับเราเลือกเล่นดูได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะลบก็ delete นะครับถัดไปนะครับ ตอนนี้เรายังอยู่ที่เมนู insert นะครับ แท็บที่3นะครับคือเมนู insert เมนู Insert เมื่อสักครู่นะครับ คือ Insert Image นะครับ แทรกรูปภาพ 2 วิธีการด้วยกันคือดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ เป็นกรอบรูปภาพขึ้นมา วิธีที่ 2 คือคลิกแล้วลากมาปล่อยนะครับ โอเคถัดมานะครับ เป็นการ Insert สื่อไฟล์สื่อนะครับสามารถ Insert อะไรได้บ้างนะครับ เช่น ไฟล์เสียงนะครับ คลิกไป 1 ครั้งนะครับ จะปรากฏหน้าต่างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับ ให้เราเลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการจะ insert เข้าไปในตัวกระดานนะครับ ในที่นี้นะครับเราเลือกที่ folder sample music นะครับ คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับ แล้วกด open หรือว่า double click ก็ได้นะครับโอเคคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับ จะสังเกตว่าตัวเคอร์เซอร์เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับ ตอนนี้ให้เราทำการเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะเอาไฟล์เสียงเข้าไปแปะนะครับเช่น เราต้องการจะวางไฟล์เสียงณตำแหน่งนี้นะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะครับลากไว้นะครับ แล้วก็ปล่อย จะสังเกตว่ามีไฟล์เสียงขึ้นมานะครับปรากฏไฟเสียงขึ้นมานะครับ แล้วก็มีคำสั่งต่างๆ เช่น play pause stop แล้วก็เร่งเสียงลบเสียง นะครับเร่งเสียงลดเสียงอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะครับโอเค pause stop นะครับอันนี้ได้เลยถัดมานะครับการ insert นะครับ นอกจากจะ insert ไฟล์เสียงแล้วนะครับ ยังสามารถ insert ไฟล์วิดีโอได้ด้วยนะครับวิธีการคือไปที่เดียวกันนะครับ ที่เป็นสัญลักษณ์รูปอันที่2นะครับที่เป็นรูปสเลดนะครับเมื่อสักครู่เราเลือกไฟล์เสียงไปแล้วเนาะถัดมาเราเลือกเป็นไฟล์วิดีโอดูนะครับ วิธีการทำยังไงเช่นเดียวกันนะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะครับ จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกไฟล์ขึ้นมานะครับ แล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอของเรานะครับ คลิกหนึ่งครั้งแล้วกด Open หรือว่าดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวไฟล์เลยก็ได้นะครับ เช่นเดียวกันนะครับตัวเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับ แล้วเราก็กำหนดพื้นที่ที่จะวางไฟล์วิดีโอลงไปเช่น อย่างนี้นะครับ ก็จะปรากฏไฟล์วิดีโอขึ้นมานะครับ บนกระดานอินเทอร์แอคทีฟไวบอร์ดแล้วก็มีปุ่มคำสั่งต่างๆ ให้เลือกนะครับ Play Pause Stop next frame นะครับ forward แล้วก็เล่งเสียงลดเสียงอะไร ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปตัว T นะครับ คือการ insert กล่องข้อความ วิธีการคือคลิกเลือกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหน้าใหม่ คลิกเลือกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วเราก็ใส่กล่องข้อความนะครับ วิธีการคือมากำหนดพื้นที่ที่เราต้องการจะใส่กล่องข้อความนะครับโดยการคลิกแล้วลากค้างไว้นะครับ คลิกแล้วลากค้างไว้ จะปรากฏกล่องข้อความนะครับ ในกรณีนี้เราก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับ วิธีการพิมพ์นะครับเราจะต้องมีออนสกรีนคีย์บอร์ดก่อน เราสามารถเลือกได้จาก คีย์ลัดทางด้าน ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวกระดานนะครับ หรือว่าตัวแถบเทคบ็อกนี้ ก็มีสัญลักษณ์รูปออนสกรีนคีย์บอร์ดมาเช่นเดียวกันนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะปรากฏตัวออนสกรีนคีย์บอร์ดนะครับเราก็สามารถพิมพ์ อะไรลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับ เช่น พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ พิมพ์ภาษาไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ นี้นะครับเราก็สามารถเลือกฟอนต์นะครับ เลือกขนาดนะครับเลือกสไตล์ของตัวหนังสือได้นะครับ ตัวหนาตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้นะครับ จัดซ้ายจัดกลางจัดขวานะครับ เลือกสีตัวหนังสือนะครับ แล้วก็สีพื้นหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นการอินเสิร์ตรูปภาพกราฟิกต่างๆนะครับ เช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับ รูปหน้ายิ้มนะครับ รูปหัวใจรูปพระจันทร์นะครับ วิธีการนะครับก็คือเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะนำมา แทรกนะครับในในกระดานนะครับ เช่นรูปนี้นะครับ รูปดาวกระจายอ่ะแล้วก็คลิกแล้วลากแล้วก็มาปล่อยนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับ มีคำสั่งย้ายนะครับ คำสั่งย้ายตำแหน่งนะครับ คำสั่งหมุนนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับ แล้วก็ย่อขยายนะครับ ได้เช่นเดียวกัน แล้วก็เมนูคีย์ลัดต่างๆนะครับ คัด Copy Delete จัดกลุ่มนะครับจัดหน้าจัดหลังเอาไว้หน้าสุดเอาไว้หลังสุดอะไรตรงนี้นะครับตรงออเดอร์นะครับเลือกได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์รูปดินสอแล้วก็เป็นรูปกระดาษนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถทำการแก้ไขจุดแต่ละจุดได้นะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าโอเคลองทีนี้จะแนะนำวิธี การใช้คำสั่งตัวเรียงลำดับนะครับหรือ order อันนี้คือเมื่อสักครู่เราพิมพ์ข้อความลงไปก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อย insert ตัวกราฟิกนี้มา เพราะฉะนั้นไอตัวที่อยู่ที่มาใส่ทีหลังมันก็จะอยู่ข้างหน้านะครับ อยู่ทับข้างหน้า แต่ถ้าเราต้องการจะนำตัวนี้ไปไว้ข้างหลังนะครับ วิธีการทำยังไงนะครับ คลิกที่เมนูเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับ แล้วไปคำสั่ง order นะครับมีอะไรให้เลือกบ้างนะครับ top ัพดาวแล้วก็บัตทอมนะครับท็อปก็คือเอามาไว้หน้าสุดนะครับอัพก็คือเอามาไว้ข้างหน้าอีก 1 สเต็ปนะครับ อีก 1 ขั้น ดาว คือถอยไป 1 ขั้นนะครับ แล้วก็บัตทอมล็อกคือไปไว้หลังสุดนะครับแต่ทีนี้ลองเลือกเป็นแบบบัตทอมดูนะครับ จะสังเกตว่าตัวกราฟิกนะครับ มันก็จะย้ายไปอยู่ข้างหลังตัวข้อความแล้วนะครับ มันก็จะไม่บังข้อความแล้ว เช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถัดมานะครับก็เป็นการ insert รูปภาพเช่นเดียวกันนะครับ แต่เป็น รูปภาพเกี่ยวกับทางด้านกราฟต่างๆ นะครับ เช่น แผนภูมิแผนผังนะครับ ลูกศรนะครับ หรือว่าเครื่องหมายต่างๆนะครับ ถัดมานะครับเป็นการนำเข้าภาพจากภาพ Visualizer นะครับ หรือ Document Camera นะครับโอเค หมดแล้วนะครับแท็บของการ insert ไฟล์มีเดียต่างๆนะครับถัดมานะครับจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเครื่องเขียนนะครับ มีปากกาให้เลือกใช้หลายรูปแบบด้วยกันนะครับ ในที่นี้ขออนุญาตแนะนำเบื้องต้นนะครับ ที่ใช้หลักๆ มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ ที่ใช้หลักๆเลยคือตัวปากกานะครับ ก็คือการขีดเขียนแบบปกติเนาะตัวบลัชนะครับตัวคู่กันนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวที่เรียกว่า intelligent pen นะครับ ที่เป็นรูปดินสอ แล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ ตัวนี้มันจะทำยังไงวิธีการทำงานของมันนะครับ มันจะ มันจะทำให้เส้นเป็นเลขาคณิตมากขึ้นนะครับ เช่นขีดเส้นตรงนะครับ มันก็จะทำให้ตรง ซึ่งแตกต่างจากตัวปากกาธรรมดาหรือตัวภูกันนะครับ คือมันจะโค้งมันจะสั่นตามที่เราลากไปเลยนะครับนอกจากนี้ตัว intelligent pen นะครับทำเส้นตรงได้แล้วทำแบบอื่นได้ไหมนะครับ เช่นถ้าเราโค้งเป็นอย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นรูปวงกลมนะครับ โอเค ถัดมานะครับก็เป็นการเลือกสีนะครับ เราก็สามารถเลือกสีได้นะครับ จากแถบเครื่องมือตรงนี้ หรือว่าถ้าเราใช้ตัวปากกานะครับ แดงดำน้ำเงินตรงนี้เลย ก็ได้ก็จะสะดวกเร็วกว่านะครับ ถัดมานะครับเป็นการปรับขนาดของของตัวตัวปากกานะครับ แบบบางแบบหนานะครับ เลือกตรงนี้ได้เลย ถัดมานะครับจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเส้นนะครับ มีอะไรให้เลือกบ้างนะครับ เช่น เป็นเส้นตรงนะครับ หรือว่าเส้นที่ลูกศรที่หัวเป็นลูกศรนะครับ ลูกศรทางซ้ายนะครับ ลูกศรทางขวานะครับเลือกได้นะครับ หรือว่าทำเป็นเส้นปกได้ไหมนะครับ เลือกที่รูปแบบนี้นะครับ ตัวเส้นที่เราขีดนะครับ ก็จะกลายเป็นเส้นปกแล้วนะครับ ตัวสุดท้ายที่จะแนะนำนะครับก็คือถังสีนะครับคือการเทสี วิธีการก็เหมือนโปรแกรมเพ้นบัตรนะครับ ที่เราเคยใช้ เราต้องทำ กรอบพื้นที่นะครับ ก่อนอย่าให้รั่วนะครับ ถ้ารั่วแล้วแล้วมันจะมันจะไปทางภาพนะครับ เช่นแบบนี้นะครับ มันก็จะเทสีเฉพาะในกรอบที่เราเลือกลงไปนะครับ ตรงนี้เลือกสีอื่นได้ไหมนะครับ คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับ แล้วไปที่ Fill Setting นะครับ แล้วเราก็เลือกสีจากจากเมนูคำสั่งนี้นะครับโอเคสมมุติว่าเราต้องการเป็นสีอื่นนะครับ เลือกสี นี้โอเค แล้วก็เลือกฟิลแล้วนะครับ แล้วก็เทสีนะครับ อันนี้ก็คือฟังก์ชันการใช้งานเครื่องเขียนนะครับ